ค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกและการปรับแต่งข้อความศิลป์นะคะหรือที่เรียกกันว่า word art นะคะ ข้อความศิลป์คือ รูปแบบของตัวอักษรที่ถูกออกแบบมา เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับกลุ่มคำหรือข้อความที่ผู้ใช้ได้จัดทำขึ้นนะคะ โดยสามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะ คลิกเลือกข้อความ ที่เราต้องการ 2. ค่ะ คลิกคำสั่ง Word Art ในกลุ่มของแท็บ Insert นะคะ แล้วก็เลือก Word Art ค่ะ นี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะ ต่อไปในกรณีที่เลือกแบบ Word Art ก็คือก่อนพิมพ์เอกสารนะคะ เราก็สามารถคลิกที่ Ribbon Insert นะคะ แล้วก็เลือก Word Art นะคะ ต่อมาเราคลิกเลือกแบบที่เราต้องการนะคะ ก็จะปรากฏ Dialog Box ขึ้นมานะคะ ให้เราใส่ข้อความลงไปนะคะ เราสามารถลบแล้วก็เพิ่มคำที่เราต้องการใส่เข้าไปนะคะ โดยจะมีผลลัพธ์ที่เราเลือก WordArt ไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ